Halo Bu. Halo Pak. Halo. Di mana kantor pengembalian uang pajak? Jalan lurus dan belok kiri. Kantornya berjarak sekitar 150 meter. Terima kasih, Bu. Sama-sama.สำหรับบทเรียนที่ 7ตอนที่1นี้นักท่องเที่ยวกล่าวทักทายเจ้าหน้าที่สนามบิน และสอบถามเจ้าหน้าที่สนามบินว่าที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่ม อยู่ที่ไหน เจ้าหน้าที่สนามบินบอกว่าให้เดินตรงไปและเลี้ยวซ้าย ที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มจะอยู่ห่าง 150 เมตร นักท่องเที่ยวกล่าวขอบคุณ สำหรับประโยค Hello แปลว่า สวัสดี สำหรับประโยค Halo, di mana kantor pengembalian? Uang pajak. แปลว่าสวัสดี ที่คืนภาษีมูลค่าเพิ่มไปทางไหนคำว่า Mana? แปลว่าที่ไหนคำว่า Kantor. แปลว่าที่ทำงานคำว่า Pengembalian. แปลว่าการคืน ให้สังเกตว่าคำนี้ออกเสียงว่า เปอร์งาเนื่องจากอักษรคู่ ng จะออกเสียงเป็นงองูในภาษาอินโดนีเซียคำว่าหวังแปลว่า เงินคำว่า p าจักแปลว่า ภาษีสำหรับประโยค jalan lurus dan belok kiri Kantornya berjarak sekitar 150 meter. แปลว่า คุณเดินตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายสำนักงานจะอยู่ห่างจากนี่150เมตรคำว่า jalan แปลว่า ถนน เมื่อใช้ร่วมกับคำว่า lurus จะแปลว่า เดินตรงไปคำว่า dan แปลว่า และคำว่า belok แปลว่าเลี้ยวคำว่า kiri แปลว่าซ้ายคำว่า kantornya แปลว่า ที่ทำงานนั้นคำว่า berjarak แปลว่า ระยะห่าง ระยะทางคำว่า sekitar แปลว่า ประมาณสำหรับประโยค terima kasih bu แปลว่า ขอบคุณค่ะ หรือ ขอบคุณครับ คุณผู้หญิง สำหรับประโยค s ามา s ามาแปลว่า ไม่เป็นไร